ข้อมูลความต้องการนั้นจะถูกนำเข้าสู่ระบบ SAP ERP ในโมดูล MM นะคะ ผ่านหน้าจอของการสร้างเอกสารใบขอซื้อ หรือ Purchase Requisition ค่ะ ซึ่งกรณีนี้นะคะจะเป็นการคีย์ข้อมูลเข้าไปในหน้าจอ โดยหน่วยงานผู้ต้องการสินค้าหรือบริการค่ะ หรืออาจจะเกิดขึ้นจากการสร้างเอกสารขอซื้ออัตโนมัติ ที่ถูกจัดตั้งไว้ในระบบ SAP ERP ก็ได้นะคะ เช่น มีการบันทึกการขอเบิกวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีจำนวนสินค้าคงเหลือไม่เพียงพอในคลังสินค้า เอกสารใบขอซื้อ ก็จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ โดยระบบ SAP ERP และส่งไปยังฝ่ายจัดซื้อแบบอัตโนมัติค่ะ เมื่อมีข้อมูล Purchase Requisition ในระบบนะคะ ระบบ SAP ERP ในโมดูล MM จะทำการส่งรายงานแจ้งเตือนให้ฝ่ายจัดซื้อทราบว่า มีเอกสารใบขอซื้อรอให้ดำเนินการอยู่นะคะ ฝ่ายจัดซื้อจะทำหน้าที่เลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสม อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ ว่ามีมีวิธีการเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสมได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูลจากการจัดซื้อครั้งก่อน การส่งเอกสารขอข้อมูล ใบเสนอราคาการใช้ข้อมูลของผู้จำหน่ายที่มีตามสัญญา หรือพิจารณาผู้จำหน่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ ระบบ SAP ERP จะมีฟังก์ชันในการช่วยพิจารณา ข้อเสนอของผู้จำหน่ายที่มีมากกว่า1เจ้าตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนดขึ้นได้ด้วยนะคะ เมื่อผ่านขั้นตอนของการเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสมแล้วนะคะ พนักงานฝ่ายจัดซื้อจะสามารถนำข้อมูลสิ่งของที่ต้องการจัดซื้อ กับข้อมูลของผู้จำหน่ายที่เหมาะสมที่ได้เลือกแล้วนะคะ มาจัดทำเป็นใบสั่งซื้อหรือ purchase order ค่ะ ใบ purchase order นี้นะคะ จะใช้หน้าจอของการสร้าง ใบสั่งซื้อนะคะในระบบ SAP ERP ในการสร้างขึ้นมา และการแจ้งให้ผู้จำหน่ายได้ทราบนั้นนะคะ ระบบ SAP ERP มีช่องทางในการจัดส่งเอกสารต่างๆ ไปยังผู้จำหน่ายได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นผ่านระบบอีเมลนะคะ ระบบ EDI ระบบแฟกซ์จัดทำเป็นแฟ้มข้อมูลเพื่อส่งทาง อิเล็กทรอนิกส์หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เพื่อความสะดวกในการจัดส่งข้อมูลค่ะ ถึงจุดนี้นะคะจะเป็นการสิ้นสุดกระบวนการของฝ่ายจัดซื้อ เพราะเมื่อมีการบันทึกข้อมูลสู่ระบบแล้วนะคะ ระบบ SAP ERP จะทำการบันทึกการคาดการณ์ว่าจะมีสินค้ามาส่งขึ้นในระบบของคลังสินค้าด้วยนะคะทำให้ฝ่ายคลังสินค้า มีหน้าที่ที่จะรอรับสินค้าต่อไปค่ะ ขั้นตอนถัดมาในกระบวนการการจัดซื้อและการบริหารคลังสินค้านะคะ จะเกิดขึ้นเมื่อผู้จำหน่ายนำสิ่งของที่เราสั่งซื้อตามใบสั่งซื้อ มาส่งที่ฝ่ายคลังสินค้าค่ะ ฝ่ายคลังสินค้านั้นนะคะ ทราบโดยคร่าวๆแล้วว่าจะมีการรับสินค้าจากการซื้อ ผ่านทางกระบวนการของการออกใบสั่งซื้อค่ะ ในกระบวนการการรับสินค้านี้นะคะ ฝ่ายคลังสินค้ามีหน้าที่ตรวจนับสินค้า ตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้ากับใบสั่งซื้อที่อยู่ในระบบค่ะ โดยเปรียบเทียบกับเอกสารการส่งสินค้าและตัวสินค้าเองนะคะ เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดีว่าสินค้าที่นำมาส่งนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องและหนึ่งจำนวนที่ถูกต้องด้วยค่ะ เมื่อฝ่ายคลังสินค้าทำการตรวจนับเรียบร้อยนะคะ จะต้องทำการบันทึกรายละเอียดของการรับสินค้านั้นเข้าสู่ระบบ SAP ERP ในโมดูลของ Material Management เช่นเดียวกันค่ะ หลังจากนั้นก็จะทำเอาสินค้าที่เป็นตัวสินค้านะคะ ไปเก็บไว้ในสถานที่ต่างๆที่ระบุไว้ในเอกสารการรับสินค้า เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการของการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้า เพื่อให้ครบกระบวนการของการจัดซื้อและการรับสินค้าของคลังสินค้านะคะ จะขอกล่าวเลยไปถึงกระบวนการของการจ่ายเงิน และการรับใบแจ้งหนี้ค่ะ ระบบ SAP ERP นะคะหลังจากที่มีการรับสินค้า และมีการบันทึกข้อมูลโดยแผนกคลังสินค้าเข้าสู่ระบบ SAP ERP แล้วนะคะ ก็จะทำการแจ้งเตือนไปอย่างฝ่ายการเงินเพื่อรอรับการแจ้งหนี้ และเมื่อผู้จำหน่ายนะคะนำเอกสารใบแจ้งหนี้มาส่งให้กับฝ่ายการเงินนะคะ ก็จะมีการบันทึกรับใบอินวอยเข้าสู่ระบบค่ะ ซึ่งใบอินวอยตัวนี้นะคะก็จะถูกนำเอาไปดำเนินการเบิกเงินเพื่อจ่ายชำระหนี้ต่อไป และกระบวนการของการจัดซื้อและการจัดบริหารคลังสินค้า ก็จะสิ้นสุดลงอย่างบริบูรณ์เมื่อมีการจ่ายเงินในโมดูลของ Financial Accounting ค่ะ